วันนี้แล้วก็ยินดีต้อนรับด้วยนะครับกับพี่ตัวสำหรับทุกท่านนะครับกับงานในค่ายนี้อยู่กับพวกเราทีมงานของบ้องเพชรโป่งท่านครับ ดีเพียงคณะทุกภาพด้วยนะครับกับี่พานะครับเจ้าของร้านอาหารบ้านต้นไม้ด้วยนะครับ ขอสุราน้านหน้เนะครับเริ่มต้นสนามกับพวกเราทีมงานของมักคุณเบชโปโมจังเรา ในช่วงการเปิดวงนะครับผมรับชมความสวยงามด้านหน้าดีกับของเราช่องสตดร์กันนะครับ นำทั่วบริเวณนะครับขยับกระตูด้านข้างด้านในกันได้เลยความสนุกสนานด้านหน้าทีกับพวกเราทีมงานของต้กคุณเบสโปรโมชั่นเริ่มต้นอยู่แล้วเรา 0 8 เริ่มกันในช่วงการไหว้ครูกันเลยครับ ว่าเจ้าหัวใจน้องไม่มีเวรกรรมก็คงไม่ทำให้เกิดเจอเธอไม่กลับบุญจะสักทีบุญทาแม่วัฒนาของพี่คนที่น้องคงจะมีเสน่ห์คนเพียงก็คงจะคงอ้อมกอดที่นอนก็คงจะเกิดเพื่อหากเป่าก็จะต้องยาวคุณพา you. กระผมทุงนี้ก็ขออนุญาตกราบนมัสการนะครับ พระคุณนะครับท่านเจ้าวาดวัดในกลางนะครับกราบสดีพี่